หลังจากนั้นเรามาส่วนในขั้นตอนอะไรต่อไปคะขั้นตอนเรียกว่า treatment หรือว่าคงเรื่องขยาย treatment หรือคงเรื่องขยายก็คือการที่เราต้องนำข้อมูลทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมาเขียนลงในกระดาษ ไม่ควรจะเกิน 1-2 หน้านะคะ เพราะว่ามากจากนั้นเนี่ยมันจะดูเป็นเรื่องที่มันมากเกินไป ขณะเดียวกันคงเรื่องขยายหรือว่าทิทเมนต์เนี่ยไม่ควรจะใส่ลักษณะของคำพูดบทสนทนาแต่อย่างใด แต่ว่าทำให้เห็นเรื่องราวต้นจนจบ หลังจากนั้นเราก็มาทำการวิเคราะห์ตัวละครเพิ่มเติมลงไปให้ทรีตเมนต์ของเราอ่ะมันมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้น ตัวละครนี้เมื่อเจอเรื่องนี้เขาจะทำอย่างไร ตัวละครนี้เมื่อมาเจออีกตัวละครหนึ่งเขาคิดอย่างไรและผลจะเป็นเช่นไร เมื่อเขาเจอวิกฤตการณ์เรื่องเนี้ยเขาจะตัดสินใจอย่างไรตัววิเคราะห์ตัวละครเนี่ยจึงมีความสำคัญมากที่ทำให้โครงเรื่องหรือทิศเมนต์เนี่ยมีความน่าสนใจ จึงเชื่อมโยงมาต่อในขั้นตอนต่อไปว่าควรจะทำโครงเรื่องหรือทิศเมนต์ครั้งที่ 2 จากนั้นเมื่อเราได้ครั้งที่ 2 แล้วเนี่ยเราอาจจะทำการอะไรคะเบรมสตอม กลุ่มคนให้มากขึ้น มีการนำมาอ่านนำมาทบทวนบทต่างๆ เมื่อลงตัวแล้วจึงนำมาทำขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะ การแบ่งฉากเซเนริโอการแบ่งฉากออกมาว่า ฉากนี้ที่นี่ฉากนี้ที่นี่เรื่องนี้มีทั้งหมดอยู่ 5 ฉาก ภูเขา บ้านของพระเอก บ้านของนางเอกโรงพยาบาลบ้านพ่อ อ่าเรารู้แล้วว่าเรื่องนี้ประกอบด้วยฉากอะไรบ้าง จากนั้นนำฉากหรือว่าซีนต่างๆนั้น มาแตกช็อตออกมาอ่าในฉากนั้นอาจจะมีเรื่องของมุมมองของภาพหลายๆภาพ ที่แตกต่างตัดลงมาอีก แล้วเรียกอย่างนี้ว่าช็อตอ่าเมื่อเราได้ฉากได้ช็อตแล้วนำกลับมาเป็นการเขียนบท ใส่ตัวละคร ใส่เรื่องของอะไรที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมถึงบทการพูดต่างๆ จึงมาเป็นเรื่องของบทค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องของการแสวงหาแนวความคิดและก็ขั้นตอนในการเขียนบทนะคะ ต่อไปจะเป็นเรื่องของตัวอย่างที่อาจารย์อ้อมได้นำมาให้ดูค่ะ ก็คือแผนภูมิการพัฒนาบทภาพยนตร์และโทรทัศน์ค่ะ จะเห็นได้ว่าเริ่มต้นนะเรามาจากอะไรคะ แนวคิดแล้วก็แก่นของเรื่องก่อน แต่ถ้าเราไม่มีไอเดียแนวคิด หรือแก่นของเรื่อง เราก็สามารถนำเรื่องของนวนิยาย หรือว่าบทละครที่เขาเขียนมาแล้ว คิดมาแล้ว วิเคราะห์มาแล้วเนี่ยนำมาใช้ได้ โดยขั้นตอนคร่าวๆ ดังนี้นะคะ เราเริ่มต้นจากโครงล่างก่อนอ่าถูกต้องค่ะ จากนั้นเราลงมาเป็นทรีทเมนต์อ่าแล้วก็ลงมาต่อนะคะในเรื่องของสกรีนเพย์ก็คือเรื่องของบทที่จะนำมาให้ตัวละครพูดหลังจากนั้นมาเป็นบทถ่ายทำเรียกว่าชูตติ้งสคริปต์ชูตติ้งสคริปต์ในที่นี้ก็คือเราจะรู้เลยว่าตัวละครไหนอยู่ที่ไหนพูดว่าอย่างไรเกิดอะไรขึ้น แล้วหลังจากนั้นก็ มาเป็นเรื่องของลำดับภาพในในที่นี้เราใช้เจอคำนี้บ่อยมากค่ะคำว่า storyboard ถามว่า storyboard ทำไมต้องมี เพราะว่า storyboard เนี่ยมันทำให้ทุกคนที่ทำงานเนี่ยเข้าใจตรงกัน โดยเฉพาะในการทำงานของผู้โฆษณา เพราะว่าทุกช็อตของเขามันมีบัตเจตหรือว่าค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมอยู่ เห็นไหมคะว่าเริ่มต้นจากแนวความคิด ลงมาเป็นโครงสร้างทรีทเมนต์มาแตกนะคะเป็นเรื่องของบท ชัดเจนต้นจนจบ ลงมาบทถ่ายทำเรียกว่าชุดติ้งสคริปต์แล้วทำให้เห็นภาพมากขึ้นเป็นสตอรี่บอร์ดทั้งหมดเนี่ยคือแผนภูมิการพัฒนาบท ภาพยนตร์และโทรทัศน์ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็มาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะ กับเรื่องของขั้นตอนการเขียนบทค่ะซึ่งอาจารย์อ้อมจะพยายามพูดให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นลงลึกไป เรามีแนวความคิดหลักนะคะ คือแก่นแนวความคิดที่แท้จริง ในเรื่องของแนวความคิดหลักว่า เราต้องการจะนำเสนออะไร จากนั้นเราทำเป็นโครงร่างค่ะ หรือว่า the outline ในเรื่องของแนวความคิดหลักที่เตรียมจะแตกแยกแขนงต่างๆ ออกมาว่ามีสับพลอตอะไรบ้าง จากนั้นเราก็มาทำเป็นทรีทเมนต์นะคะบรรยายเรื่องราวให้ผู้ชมเนี่ยเข้าใจชัดเจนทั้งหมด แล้วจากทิทเมนต์ตรงนั้นเนี่ยก็ส่งหมายต่อมาเป็นทิทเมนต์เอาไลน์ว่าในเรื่องของโครงเรื่องทั้งหมดนะคะกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเหตุการณ์มีตัวอย่างเรื่องของทิทเมนต์เอาไลน์ค่ะทิทเมนต์เอาไลน์ที่ 1 เรื่องของหนูน้อยหมวกแดงที่อะไรคะที่กำลังเต้นบอลเล่อยู่ทีทเมนต์ที่2 เป็นเรื่องของหนูน้อยหมวกแดง แต่ว่าหนูน้อยหมวกแดงอยู่ที่กระท่อมกำลังจะไปทำอะไรทีทเมนต์ที่3 เป็นเรื่องของหนูน้อยหมวกแดงที่อายุเท่าไหร่ อยู่ที่ลอนดอนแล้วกำลังจะทำอะไรเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมคะทิทเมนต์หนึ่งสองหรือสามเราสามารถจะเขียนทิทเมนต์เอาลายที่แตกต่างกันได้ ใส่รายละเอียดที่แตกต่างกันได้ ต่อไปนอกจากทิทเมนต์เอาลายแล้ว เรายังลงมาได้ถึงเรื่องของบทนะคะหรือโดยทั่วไปเรียกว่าสกรีนเพย์เพื่อเราจะได้เข้าใจถึงเรื่องของอะไรคะ บทสนทนาหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวละครมากยิ่งขึ้น แล้วหลังจากนั้นก็พัฒนามาเป็นชุดติ้งสคริปต์ก็คือ บทสำหรับการถ่ายทำนั่นเองนะคะ ก็จะทำให้เข้าใจว่ามีซีนมีช็อตอย่างไรบ้าง มีมุมภาพแบบไหนอย่างไร แล้วหลังจากนั้นก็พัฒนาออกมาเป็นสตอรี่บอร์ดทำให้เข้าใจในเรื่องของลำดับภาพร่างตรงกัน ในการเขียนบทนี้ควรจะต้องมีจุดอะไรบ้างคะที่สำคัญ 3 จุดค่ะ จุดเริ่มต้น จุดพัฒนาเรื่อง และจุดสิ้นสุด จุดเริ่มต้นก็คือการเปิดเรื่องให้เห็นแนะนำตัวละครต่างๆ จากนั้นมีการพัฒนาเรื่องราวต่อไปอย่างไรบ้าง เจอเหตุการณ์อย่างไรวิกฤตอย่างไร และจุดสิ้นสุดนั้นเขาจะตัดสินใจอย่างไร 3 จุดนี้สำคัญมากนะคะในการเขียนโครงโครงร่างบท จากนั้นควรจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องของจุดทั้ง 3 จุดนั้นก็คือมีการสร้างเงื่อนไข การสร้างวิกฤตการณ์การสร้างจุดสูงสุด และผลสรุปออกมาว่าเป็นอย่างไร ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของการพัฒนาหรือการทำบทนะคะของภาพยนตร์และโทรทัศน์ค่ะ